สรุปนะคะในโมดูลที่5 เราได้กล่าวไปถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในห่วงโซ่ของคุณค่าค่ะด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะ เนื้อหาในบทเรียนที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงความหมายและความเป็นมา ของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ประโยชน์และปัญหาในการนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร มาใช้ในธุรกิจ กระบวนการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการนำระบบสารเทศมาสนับสนุนงานหลังบ้านของธุรกิจ เช่น งานบัญชี งานจัดซื้อ งานวางแผนและการจัดการการผลิต การบริหารคลังสินค้า การบริหารบุคคลและสินทรัพย์ค่ะ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะ จะช่วยในการจัดการข้อมูล ให้สามารถช่วยใช้งานร่วมกันได้ในหน่วยงานต่างๆ ที่กล่าวไปค่ะ และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน ในกิจกรรมต่างๆของธุรกิจนะคะ ยกตัวอย่างเช่น ในกระบวนการขายสินค้า ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายห่วงโซ่คุณค่า ที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้ามายังองค์กรนะคะ จากนั้นเมื่อฝ่ายการตลาดนะคะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ก็จะทำการบันทึกข้อมูลลงไปในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร และระบบจะทำการประสานงานไปยังฝ่ายการตรวจสอบปริมาณสินค้า และเครดิตการซื้อเชื่อของลูกค้าค่ะ จากนั้น ฝ่ายคลังสินค้าจะได้รับการประสานงานจากระบบ ในการจัดสินค้าและนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้า เมื่อส่งสินค้าเสร็จแล้วนะคะ ฝ่ายการเงินก็จะได้รับการประสานงานต่อ ในการแจ้งหนี้และเก็บเงินในที่สุดค่ะ และสุดท้ายนะคะ ฝ่ายบัญชีก็จะมีหน้าที่ในการนำข้อมูลทั้งหมดไปลงบัญชีค่ะ และในในกระบวนการจัดซื้อนะคะ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่มีความต้องการสินค้าจากหน่วยงานภายใน ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร จะทำการบันทึกความต้องการดังกล่าว และส่งไปยังแผนกจัดซื้อ เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไปค่ะ แผนกจัดซื้อนะคะ จะใช้ข้อมูลในระบบงาน ในการจัดหาข้อมูล ผู้จำหน่ายสินค้า และทำการสั่งซื้อสินค้าค่ะ เมื่อประสานงานให้กับผู้จำหน่ายเสร็จแล้วนะคะ ผู้จำหน่ายนำสินค้ามาส่งที่คลังสินค้า ระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลนั้น เพื่อ ประสานงานให้กับฝ่ายที่จัดซื้อค่ะ ในการที่มาเบิกออกสินค้านั้นออกไปใช้ต่อไปค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร จะรองรับการทำงานพื้นฐานของทุกฟังก์ชันของธุรกิจค่ะ ในกระบวนการของการจัดซื้อนะคะ การจัดซื้อนั้นเริ่มตั้งแต่มีความต้องการของสินค้า หรือบริการขึ้นมาในหน่วยงานค่ะ ระบบ วางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะ จะมีหน้าที่ในการบันทึกความต้องการดังกล่าว และส่งข้อมูลไปยังฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดซื้อค่ะ ฝ่ายจัดซื้อนะคะ จะทำการรับข้อมูลมา และนำข้อมูลนั้นไปไปจัดหาผู้ขาย เพื่อจัดซื้อสินค้าค่ะ และเมื่อผู้ขายสินค้านะคะนำสินค้ามาส่ง ฝ่ายคลังสินค้าก็จะทำหน้าที่ในการรับสินค้าเข้าสู่ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร เพื่อรอการเบิกจ่ายต่อไปค่ะ ในส่วนของการได้มาซึ่งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนั้นนะคะ ปัจจุบันหน่วยงานธุรกิจมีทางเลือกที่หลากหลาย ในการได้มาซึ่งระบบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุปกรณ์ และตัวระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร เพื่อหวังที่จะเป็นเจ้าของระบบสารสนเทศตัวนั้นเองนะคะ ทั้งนี้ทางเลือกตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ทั้งที่จะมีการพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยหน่วยงานภายในของธุรกิจเอง หรือจ้างหน่วยงานภายนอก มาพัฒนาระบบให้นะคะ หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือ แตกต่างไปเลยนะคะ เป็นทางเลือกที่เลือกใช้บริการ จากผู้ให้บริการระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ผ่านทางระบบ Cloud Computing ค่ะ ซึ่งธุรกิจนะคะจะไม่ต้องลงทุน ในอุปกรณ์และระบบงานอีกแล้วนะคะ เพียงแต่ต้องมีหน้าที่ในการจัดหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของกิจการ และจ่ายค่าบริการตามที่ตกลงกันค่ะ โดยที่รูธุรกิจนั้นนะคะ ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินลงทุนเป็นก้อน ในการพัฒนาระบบขึ้นมาเลยค่ะ ค่ะแต่ในทางเลือกของ Cloud Computing นี้นะคะ อาจจะทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงในเรื่องของความเป็นส่วนตัว ความลับของข้อมูลธุรกิจ และความเป็นเจ้าของของข้อมูลค่ะ ซึ่งเนื่องจากว่าข้อมูลนั้นนะคะ ถึงแม้จะเป็นข้อมูลของเรา แต่ถูกจัดเก็บอยู่ในฮาร์ดแวร์ของผู้ให้บริการข่าวคอมพิวติ้งแทนค่ะ จึงความมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะ ที่ธุรกิจจะต้องทำการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ผ่านระบบข่าวคอมพิวติ้งให้รัดกุมค่ะ